ู่ที่ไหนถึงมาคนเดียวทำหน้าเหี่ยวร้องไห้เกิดแล้วใช่ไหมถ้าทำใจเกินตัวว่ายังไงไม่ใช่กว่าอดทนทาจะรู้ดีชัวอยากเป็นคนนั้น ต่อกันในจังหวาบัสโนวาครับผมวันลมฝัดรักจะ good. ดูกันต่อเลยครับผมพาไปแดงในจังหวัดสนใจ คนคนเป็นจะหาจอดีแต่ตัวละสวยเป็นงามดีอยู่บ้านละจะเป็นแม่สีเรือนออกจากบ้านล้เธอเป็นชายชาติแต่ตัวรักคนทำไมทำไมสวยดีรถไม่รถเป็นเสียงงเสือแล้วอ๋ี่าก็ยังช่วยมองบอกตรงๆแล้วว่าอย่า น้ำเพื่อแม่เรินรวดรองก็ไม่สั่งของก้องมาทำให้พีเสียเงินชอ้นาอ ี่ก็ยังง่ให้งมบอกตรงๆแล้วว่าพี่อยากขอร้องหากพี่ผิงหวังได้โปรดนำให้มาให้พี่บ้างนะน้องอย่าจำนับเพื่อนแลกเงยนงวนน้องก็ไม่สั่งน้องมันกับพี่พี่เสียเออโอ้น่ารักจริงน้องสาวเห็นเจ้าแล้วพี่ออกมา Thank you. มต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพิธรัตนาทุกท่านเลยนะครับก็ที่เคยนะรอบนี้ปิดท้ายกับ